ารที่ 15 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย วัตถุประสงค์นะคะ เพื่อศึกษาการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย ฟังก์ชันต่างๆที่เราได้หาอนุพันธ์กันมาก่อนหน้านี้ เราจะเรียกว่าฟังก์ชันชัดแจ้ง ซึ่งฟังก์ชันชัดแจ้งนั้นอยู่ในรูปของ y เท่ากับฟังก์ชัน f(x) เช่น y เท่ากับ x ยกกำลัง 4 บวก 2x เมื่อหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 จะได้เท่ากับ 4x ยกกำลัง3บวก 2 หรือ y เท่ากับ sin x บวก e ยกกำลัง x บวก 5 เมื่อหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 จะได้เท่ากับ cos x บวก x บวก 5 คูณ e ยกกำลัง x บวก 5 แต่ในบางครั้งนะคะ เราอาจจะเจอฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ f x y เท่ากับ 0 ซึ่งเรียกว่าฟังก์ชันโดยปริยายหรือฟังก์ชันแฝงนะคะ เช่น x y เท่ากับ sin x ยกกำลัง2บวก e ยกกำลัง y บวก 5 หรือรากที่ 2 ของ y เท่ากับ x ยกกำลัง 4y บวกกับแทน y นะคะ ซึ่งเรายังไม่สามารถหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรได้ในทันทีนะคะ เรามาดูวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงหรือฟังก์ชันโดยปริยายกันนะคะขั้นตอนการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย ขั้นแรก หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x,y) เท่ากับ 0 เทียบกับตัวแปร x ตลอดทั้งสมการ ขั้นที่ 2 จัดรูปสมการเพื่อหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่าง1 จงหา y าพรามเมื่อกำหนดให้ x ยกกำลังสองบวกแทน y บวก y ยกกำลังสองเท่ากับ 6x วิธีทำนะคะ เราจะหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ตลอดทั้งสมการ จะได้ 2x บวกเศษยกกำลัง 2y คูณอนุพันธ์ของ y เทียบตัวแปร x บวก 2y คูณอนุพันธ์ของ y เทียบตัวแปร x เท่ากับ 6 เสร็จแล้ว เราก็จะจัดรูปให้เหลือแต่อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x นะคะ สรุปคำตอบของเราก็คือ อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับ 6 ลบ 2x ทั้งหมดหารด้วยเศษยกกำลัง 2y บวกกับ 2y ตัวอย่าง 2 นะคะ จงหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 เมื่อกำหนดให้ y ยกกำลัง 3x เท่ากับ 5xy บวก x ยกกำลัง4ลบรากที่2ของ y วิธีทำนะคะ หาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ตลอดทั้งสมการ จะได้เป็น y ยกกำลัง3บวก 3xy ยกกำลัง2คูณอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เท่ากับ 5 คูณอยู่กับ x คูณอยู่กับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x บวก y บวกด้วย 4x ยกกำลัง 3 ลบ เศษ 1 ส่วน 2 รากที่ 2 ของ y คูณกับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะจัดรูปให้อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x อยู่ฝั่งเดียวกันให้หมดเลยนะคะ จะได้เป็น 3xy ยกกำลัง 2 คูณกับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x บวก เศษ 1 ส่วน 2 รากที่ 2 ของ y คูณกับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x ลบ 5x คูณอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 5y บวก 4x ยกกำลัง3ลบ y ยกกำลัง3หลังจากนั้นนะคะ เราจะดึงอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x ออกมานะคะ เราจะได้คำตอบก็คือ อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เท่ากับ 5y บวก 4x ยกกำลัง 3 ลบ y ยกกำลัง 3 ทั้งหมดหารด้วย 3xy ยกกำลัง 2 ลบ 5x บวกเศษ1 ส่วน 2 คูณกับรากที่ 2 ของ y ค่ะ ตัวอย่างที่ 3 นะคะ จงหาอนุพันธ์อันดับที่ 2 เมื่อกำหนดให้ cos x บวก e ยกกำลัง y ลบ 5x ลบ 2 เท่ากับ 0 วิธีทำนะคะ เราจะหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ตลอดทั้งสมการ เราจะได้เป็นลบ sin x บวก e ยกกำลัง y คูณกับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x ลบ 5 เท่ากับ0นะคะ เราก็จะย้ายข้างให้เหลือแค่อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x อย่างเดียวนะคะ เราก็จะได้อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เท่ากับ 5 บวก sin x หารด้วย e ยกกำลัง y ต่อไปนะคะ เราจะนำอนุพันธ์อันดับที่ 1มาหาอนุพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้เป็นอนุพันธ์อันดับที่2เราก็จะใช้สูตรการหาอนุพันธ์ของผลหารนะคะเราจะได้เท่ากับ e ยกกำลัง y คูณกับอนุพันธ์ของ 5 บวก sin x เทียบตัวแปร x ลบ 5 บวก sin x คูณกับอนุพันธ์ของ e ยกกำลัง y เทียบตัวแปร x ทั้งหมดหารด้วย e ยกกำลัง y ทั้งหมด ยกกำลัง2นะคะ เราก็จะได้ออกมาก็คือ อนุพันธ์อันดับที่2ของ y เทียบตัวแปร x เท่ากับ e ยกกำลัง y cos x ลบกับ 5 บวก sin x e ยกกำลัง y คูณกับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x นะคะทั้งหมดหารด้วย e ยกกำลัง y ทั้งหมดยกกำลัง 2 เราก็จะแทนอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เท่ากับ 5 บวก sin x หารด้วย e ยกกำลัง y กลับลงไปนะคะ เราก็จะได้ออกมาก็คือ e ยกกำลัง y cos x ลบ 5 บวก sin x คูณ e ยกกำลัง y คูณกับ 5 บวก sin x หารด้วย e ยกกำลัง y ทั้งหมด หารด้วย e ยกกำลัง y ทั้งหมดยกกำลัง 2 นะคะ e ยกกำลัง y ตัดกันได้นะคะ สุดท้ายคำตอบอนุพันธ์อันดับที่ 2 ของ y เทียบกับตัวแปร x ของเรา ก็คือ e ยกกำลัง y cos x ลบกับ 5บวก sin x ทั้งหมดยกกำลังสองทั้งหมดหารด้วย e ยกกำลัง y ทั้งหมด ยกกำลังสองค่ะมาดูตัวอย่างที่ 4 นะคะ จงหาอนุพันธ์อันดับที่ 2 เมื่อกำหนดให้ล็อก y ฐาน2ลบ x ยกกำลัง3เท่ากับ 1 วิธีทำนะคะ เราจะหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ทุกพจน์เลยนะคะอนุพันธ์ของ ล็อก y ฐาน 2 จะเท่ากับ เศษ 1 ส่วน y ล็อก 2 ฐาน e คูณอยู่กับ อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x หรือว่า y พรามนะคะ ส่วน อนุพันธ์ของ x ยกกำลัง 3 จะเท่ากับ 3x ยกกำลัง 2 อนุพันธ์ของ 1 จะเท่ากับ 0 ดังนั้นเราก็จะจัดรูปให้เหลือแค่ y พรามอย่างเดียวนะคะ ซึ่งเราจะได้ y พรามออกมา ก็คือ 3x ยกกำลัง 2y คูณอยู่กับล็อก 2 ฐาน e หลังจากนั้นนะคะเราจะนำผลของอนุพันธ์อันดับที่1ที่หาได้เนี่ยมาหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะได้เป็นอนุพันธ์อันดับที่2ซึ่งมีค่าเท่ากับ3ล็อก2ฐาน e คูณอยู่กับอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง 2y เทียบตัวแปร x นะคะเราก็จะหาอนุพันธ์ของผลคูณระหว่าง x ยกกำลัง2กับ y นะคะจะได้เท่ากับ 3. ล็อก2ฐาน e ทั้งหมดคูณอยู่กับ x ยกกำลัง2อนุพันธ์ของ y เทียบตัวแปร x บวก y คูณอยู่กับ อนุพันธ์ของ x ยกกำลัง2เทียบกับตัวแปร x นะคะ เสร็จแล้วเราก็หาอนุพันธ์ต่อจะได้เป็น3ล็อก2ฐาน e ทั้งหมดคูณด้วย x ยกกำลัง2 y พรามบวก y คูณอยู่กับ 2x นะคะ หรือ 3คูณอยู่กับล็อก2ฐาน e ทั้งหมด คูณด้วย x ยกกำลัง 2y พรามบวกกับ 2xy เราจะแทน y พรามเท่ากับ 3x ยกกำลัง 2y คูณอยู่กับล็อก2ฐาน e ลงไปที่อนุพันธ์อันดับที่1นะคะหรือว่า y พรามสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะได้คำตอบเป็นอนุพันธ์อันดับที่2หรือว่า y ดับเบิลพรามเนี่ยมีค่าเท่ากับ 3 x y คูณอยู่กับล็อก2ฐาน e คูณอยู่กับ3 x ยกกำลัง 3 คูณล็อก2ฐาน e บวก 2 ค่ะ ตัวอย่างที่ 5 จงหาความชันของเส้นสัมผัสวงกลม x ยกกำลัง2 บวก y ยกกำลัง2 เท่ากับ 25 วิธีทำนะคะ เราจะหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ตลอดทั้งสมการ เราจะได้ 2x บวก 2y อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เท่ากับ 0 เราก็ย้ายข้างให้เหลืออนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x อย่างเดียวนะคะ นั่นคือ อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับลบ x ส่วนด้วย y ดังนั้นความชันของเส้นสัมผัสวงกลม x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2เท่ากับ 25 คือลบของ x ส่วนด้วย y ถ้าเราต้องการหาความชันของเส้นสัมผัสวงกลม x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับ 25 ที่จุดลบ4 3 นะคะ เราก็สามารถหาได้นะคะ ได้คำตอบออกมาก็คือเศษ4ส่วน3ซึ่งเราจะได้มาจากการแทน x เท่ากับ ลบ 4 แทน y เท่ากับ 3 ลงไปในหนุพันธ์อันดับที่ 1 และถ้าเผื่อต้องการหาความชันของเส้นสัมผัสวงกลม x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับ 25 ที่จุด ลบ 4 ลบ 3 นะคะแล้วก็สามารถหาได้นะคะ ก็จะได้เป็นลบเศษ4ส่วน3ค่ะ หาได้โดยการแทน x เท่ากับ ลบ 4 แทน y เท่ากับ ลบ 3 ลงไปในอนุพันธ์อันดับที่ 1 อีกเช่นกันนะคะ บทสรุปสามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายได้